เออเขาจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเล่นไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องเฝ้าเนาะค่ะสำหรับเกมเสือ นี่ บาง คนแบบมาถึงปุ๊บใส่ไม่สิบบาทเลย โอ้โหเชื่อมาว่าก้อนท้อง โอเคค่ะ ตอนนี้ หนูนะได้ก้อนท้องกับสมบวกมา123บาทเนาะค่ะโอ้โหถึงร้อยแล้ว แป๊บเดียว โอเค เออ ได้ยกอีกมาเรื่อยๆเลยล่ะเออ โอเคค่ะ ไปขออนุญาตปรับไม่เป็น 10 บาทนอกพอ200 ประกาศไส้ออโต้สิบข้างคือเก่าเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เลนเราแบบบางเทียมันแบบไม่แบบก้าวกระโดดอะปั๊บไม่ขึ้นไปได้เลยก็ได้เนาะค่ะว่าต้องแบบตามขันก็ได้ สมมุติว่าอ่ะร้าเลนได้ร้อยนึง เรายู่ดีๆมันแตก แตกไปเป็นแบบพันนึงยังเสียปั๊บไปซี่ที่บาท ได้เลยเนาะค่ะว่าต้องแบบขึ้นซิปขึ้นยี่สิบไปอย่างกับสยโอเค เราสอนผู้ใดที่บ่มีทุนเล่นกะกดเข่ากุ้มเทเลแกรมมาได้เลยเนาะค่ะโอ้โหเชี่ยหมาว่าแตกนอกค่ะ ได้สม เออได้มาสามร้อยบาท เนาะค่ะ โคตรเอาโดนโดจะออกเทียเนาะค่ะไอพวกคูณสิบแตกน้องเชี่ยโอเคสามร้อยแล้วจะยกค่ะ มาดิ มาดิโอ้โห ได้สม โอเค300ปรับไป 20 บาทเนาะค่ะ เอาตัวสิบครั้งคือเก้าขอแบบโบ๊ะบะโบ๊ะบะเนี่ยมามาบอมาบอโอ้โห สภาพไปสิบไม่โอเคค่ะ ได้ก้อนท้อง ก้อนท้องนี่สี่ร้อยปะ เออ นั่นละสี่ร้อยเพราะว่าเขาใส่มา 20 บาทเนาะค่ะ ล้างเทียกับหลงกันลืมไปซื่อๆนี่แหละบู้ฮูเป็นอย่างนั่งนั่งนั่งนั่งเล่นอยู่แบบ แตกแก๊กสองสามเทียสมมุติว่าเทียแรกอ่ะแตกไปแล้ว เทียที่สองเทียสามมาลืมแล้วค่ะว่ามันแตกเอียงไป สวยได้ไว้สามอันแล้วค่ะ เดี๋ยวมาล้อรุ่นเบิงว่าตอนเสือเต้นอ่ะ ไว้ไม่ที่ออกหลายบอเหลือสองร้อยไปค่ะ ถ้าบ่เขากะอาจจะเป็นสิบไม้สุดท้ายเออ โอ้โห แตกนอกอีกแล้ว ไม้แล้วค่ะหกร้อยบาทเนาะค่ะไม่เขาดีว่ะ แตกนอกเขาดีเนาะค่ะบิ๊กวินเขาหกร้อยบาทสองรอบแล้วมันนี่สองรอบแล้วโอเคอ่ะ ไป หมุนเพิ่มอีกสิบไม้เนาะค่ะ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 ไอ้สมเมื่อกี้ได้ก้อนทองก็หยกเนาะบวกมาหาร้อยบาท โอเคได้ยกเพิ่มมาอีกร้อยนึงค่ะ เบิร์ดออโต้นี่น่าจะได้ปรับใหม่แล้ว สวยโอ้โหก้อนทองมาอีกแล้วอ่ะโอ้ยอีกสี่ร้อยบาทเนาะค่ะพันซี่ละไปขออนุญาตปรับใหม่เป็นสี่สิบบาทเนาะค่ะสิบใหม่ที่เก้า โอเค เออ แตกหน่อยๆก็ยังดีกว่าบ่แตกเลยเนาะค่ะ เพราะว่าค่อนข้างที่สิแถวหน่อยแน่มีแค่สามแถวเก้าช่อง เออ แถวมันหน่อยเนาะค่ะ ได้รุ่นแค่บกี้ลายหนึ่งประมาณสี่หาลายอะ ประมาณนี้แล้วค่ะ สวย โอเคแปดสิบบาท ไปสิบม่โอ้โห โอ้โห เออ มา สองมา ได้สะโพกค่ะเสือเต้นมาแล้ว มา หนึ่งแถวค่ะ สวยโอ้โหสองรอบได้เลย สองรอบได้เลยบวกมา สองพันบาทเนาะค่ะ โอเค าแบบงงๆเลยนะคะเสือเต้นซูเปอร์แมกกวิน 2,000 บาทเนาะค่ะโอเคสำหรับเพื่อนที่บ้านในกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะเออ กับกลุ่มเทเลแกรมเทียนพร้อม VIP เนาะค่ะ เป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมอยากเครดิตฟรีกันเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนไม้เป็น 60 บาทเนาะค่ะ10 ไม้คือเก้าออโต้10 ครั้งคือเก้าเนาะค่ะโอเคสำหรับเพื่อนที่มีเวลาเล่นแบบดีๆอะเวลาที่แบบ เลนเราจังไรก็แตกอะโ่ไม่หรดูนะก็น้ำแน่ก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสีมาทดลองให้เบิงว่า มันเข่าอีหลีบอเออแสดงว่าแบ่งปันกันในกลุ่มเนาะโอเคตอนนี้แตกมาพันสองบาทเนาะค่ะ ก่อนท้องไปขออนุญาตขยับไม่เป็นร้อยนึงเนาะค่ะพอสามพันแล้วอ่ะโอเคสำหรับประเด็นที่บ้านได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมเดี๋ยวกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะเออกับกลุ่มเซียนพร้อมเนาะอย่าลืมกดเข้ามาในกลุ่มเนาะค่ะมันรวมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะค่ะโอเค คล่อยเล่นไปเมื่อนี้ตื่นเศร้าหนูนะก็เป็นเบอร์เบอร์แน่เนาะค่ะอ่ะ บวกมาอีกแล้วบวกมาอีกสามพันบาทเนาะค่ะ โอเค ไหลไป ไหลไปบิ๊กวินแตก ได้สมผู้สิบเฮ้ย แตกนอกรัวเลยนะถ้าสังเกตเบื้องนี้หนูนะได้แตกนอกเอ่อแตกนอกรัวเลย หาพันแล้วนะคะตอนนี้ไปขยับไม่เป็นสองร้อยโอเค สวย งไหนอีกโอ้โหเออเออเออโอ้โหแตกเมื่อกี้นี่ คือจังเอาเงินไปเทถิ่งเลย บ่เข่าเลยจักไม่เลยเมื่อกี้อ่ะโอ้โหคือจังเสียไปสิ่งซื่อเลยเนี่ยมาดิ มาดิ มาดิ มาดิ มาดิ โอ้โห สภาพไปสิบไม่ อาจจะเป็นชิปไม้สุดท้ายแล้วก็ได้ เพราะว่ามันก็แตกเลย โอ้โห ได้ยกมาอยู่ ไปต่อชีวิต ต่อชีวิตเลยเออได้สมมาดิ มาดิโอ้โหเชี่ยอีหยงวะเนี่ยเออได้ยกอยู่โอ้โหได้ต่อชีวิตอีกแล้วไปชิปไม้ค่ะมาดิก้อนท้องก้อนท้องก้อนท้องก้อนท้องเลยขอก่อนโอ้โหเชี่ยมาว่ะ เกือบแล้วเนาะค่ะ เกือบแล้ว โอ้โห เออกันยังดีวะหกร้อยบาทเนาะค่ะเต้ตะโพกไป กดพื้นต่อค่ะ สวย โอ้โห เอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วรอบที่แล้วของหมูเอ่อรอบที่เลนหมูหวาน เนี่ย หนูนะกดมือเอง เข่าซอง มารอบนี้แตกนอกอีกแล้วเนาะค่ะ โอ้โห โคตรเอามาว่าได้ตะโพกเอ่อแถวนึงว่าเป็นแถวนึงดิ เต็มช่องเลยนะค่ะคูณสิบไปเลยนะคะโอ้โหมือนึ่งมาว่าซูเปอร์เมกาวินโอเค โอ้โหบวกมามือนึ่งไปหักขออนุญาตขยำไปเป็นสี่ร้อยบาท แตกแบบงงๆอะ่ะไปสมมาค่ะตรงไหน เออจะยกสองพันบาท มาดิ โอ้เออมาดิ มาดิสภาพไปเยาว่าดอกอยาว่าจะเป็นขึ้นเมื่อกี้ก็เจ็ดพันแล้ว โอ้โหลดลงเรื่อยๆ เก้าพัน โอ้โหขอก้อนท้อง จักแถวนึงก็ได้มาขอก้อนท้องจักแถวนึงก็ได้ เออ นั่นละมา ได้สมโอเคจังไหนหาเต็มช่องเสาเลยเลย อีกอันเดียว ขออีกอันเดียว นั่นละสวยงาม โอเค โอ้โหมาแล้วค่ะ มื่นสองโอเค เดี๋ยวดูนะกัะขอพอซัมนี่กันแล้วกันเนาะค่ะเออ